ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมโมไรกับเกม Kingdom Hearts Bird by Sleep Final Mix นะครับ กับพาร์ทที่ 4 ของอะคอนะครับ เริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับน่นあの城に何かあるの โอเคครับลุยฮะอันนี้น่าจะเป็นโลกของมาริเฟอร์เซนนะครับหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหญิงนิทานะจะสังเกตเวลาผมเดินขยับซ้ายขวานี่ตัวละครจะกระตุกๆนิดนึงคือจอยอันดาล็อกผม ดันหน้าเริ่มจะไปแล้ว บางทีก็ไม่ต้อง น่าจะต้องเปลี่ยนนะไปตียับ ไปยัง โอเค อันนี้ น่าจะไปไม่ได้ครับไปยังสายป้าก่อน เดี๋ยวว่างๆ เดี๋ยวผมจะองจอยไปซ้อมนะ ว่ารอเตรียมเล่นภาคสามละเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงฮะได้สลิปมามะตีก่อนนะเอ้ยเฮ้ยสกิลฮิวขึ้นตียังก่อนนะ สลิปไปก่อนเลย คาริโรตีเพื่ออะไรไม่รู้โดนชนไปก่อนนะเปียงมันขึ้นตรงไหนได้ปะเอ้าไม่ได้เหรอจริงมันมีทางขึ้นนะ ต้องตีทิ้งปะไม่น่าได้นะ มันไม่ใช่เกมอื่นนี่ อ๋อได้มีฮิวมีฮิวมาอีกอันหนึ่งเปลี่ยนฮิวนี้เต็มละเอ้ยเดี๋ยวนะชุดล็อกเต็มแล้วนี่เปลี่ยนบ้างฮะรู้สึกอันนี้จะเป็นชุดล็อกสายฟ้าปะมีกล่องไหมไม่มีเข้าไปテラがัーロラ姫のนを奪ったなんて嘘だ本当だと思う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 それにしてもなんと美しい友情だろうかねでも真実は残酷なものだよ <laughs> マスターに言われてきたのベン一緒に帰ろうテラはテラはまだ帰れないわ ご迷惑はまだ帰れないよ <laughs> 俺早く寺に会わないといけないんだベンお前もキーブレードの使い手だねなぜキーブレードのことを知っている知っているともキーブレードが人や世界の心を開き全てを手に入れることに必要な鍵だということもね だからテラに手伝ってもらったんだよまさかテラ本当にどうだいお前も私を手伝ってくれないかい断るおやゼアノートの言った通りだなんて頭の固い娘だろうねマスターゼアノートを知っている 少しばかり考える時間が必要なようだここでよく考えておいで君は私は アクアと言います罠にかかってここにあなたは僕はフィリップ僕もマレフィセントに捕らえられたんだそしてオーロラ姫が呪いで永遠に眠らされていることを知った僕は彼女を助けたい愛しているのですね今の話は本当ですかあマレフィセントに聞いたあなたはフィリップ王子 フィリップ王子誠の愛への道のりは険しいですが一人で立ち向かうのです私も同行させてくださいマレフィセントには聞きたいことがあるのですええいいでしょうさあ早くオーロラ姫のもとへ帰りましょうโอเคครับไปช่วยผู้หญิงโบะไปก่อนเลยแผนที่ผมขอซื้อเวทแป๊บหนึ่งครับ เอาขอไฟขอไฟคือขั้นหนึ่งไปเก็บเวลสายฟ้าน่าจะมีเยอะเลยอันนี้ขักันหนึ่งกดผิดเลย ุยมีของไหมไม่มีแล้วทางไหนวะเนี่ย ทางนี้อะดูแผนที่เจอแก๊งพวกนี้ ไม่เป็นไรอะสบายอยู่สายฟ้า เปี้ยงอุ้ยิีอ้วนผมไม่ค่อยชอบอคอตรงนี้ะมันตีช้า ตล์มันค่อนข้างตีช้า ถ้าเป็นเวทนี่ตียับแล้ว งานหยาบครับผม เป็นล้านเลย ำนี้ไปก่อน แล้วค่อยจัดมันยิงไฟยัดไปน้ำแข็งไปร้อนๆหนาวๆไว้แถบด้วยสายฟ้าโบโบไม่โดนสลิปไปก่อน ฟาดไปหนึ่งที หมุนหมุนหมุนหมุนปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นตัวนึงอยู่ไหนวะด้านหลังมีตัวนึงตัวนี้เคลียร์ก่อน ไปตามมาครับ ยิงไปยัด น้ำแข็งไว้เรียบร้อยอผ่านแล้วก็ต้องเดินใหม่อันเนี้ยตอนนี้แวบแปลของกันแล้วกันนะ นิดหน่อยนะครับ เนี่ยฮะมันชอบผมกดเดินหน้าไม่สนิทอะ มันเลยติดอันนี้ติดกาดใช่หลับไปก่อนฟาดหนึ่งตัวเน้นๆไปยัง เข้าไปเอาได้ปะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยได้น่าจะโดดถึงแต่นู่นอะไม่ได้ได้น้ำแข็งยัดไปเวทแรงมากไป มีสกิล ได้ไฮโพชั่นมา ก็มาเผิดมาโผล่ที่เดิมนี่ว่ะไปเลยดีกว่าเนี่ยเดินกระตุกกระตุกเอ๊ะ มันไม่ได้สู้มาริฟเเซนเหรอ ถ้าสู้กับมาริฟเฟเซนนี่มันต้องเล่นอคอหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้ว ไม่ใช่เล่นคอดิเล่นเวนปะ เวนหรือเทล่าวะ เวนแหละ เวนเวนเพิ่งสู้จากฉากเมื่อกี้ ลุยต่อครับลุยต่อ มีก้อนหินมาด้วยคันนี้ นี่แหละต้องต้องให้เอ่อเจ้าชายพาเราดีดช่ไหม 이영화는어อเนี่ยผมจะผมจะแดดไปมันก็ติดเพราะว่ามันดันอะหลอกไปข้างหน้าไม่ไม่สุดเนี่ยโคตรเซ็งเลยไปพาโดดขึ้นมาเลยดิเอ้าไม่มีอีกหรือว่าหรือว่าต้องเคลียร์หมดก่อนมันจะถึงจะโดดได้ยังไม่หมดนี่วะาเรื่อง น้ำแข็งไป ไปเยี่ยงอ้าวตื่นซะสิหรือมันไม่หมดวะเราต้องโดดขึ้นไปนี่ไง มาแล้ว โอเค เรียกมาแล้ว ไปดิ พาถึงขึ้นไปกดวงกลมเรียบร้อยครับไปยังก่อนเลยยิงก่อนไม่รู้จะยิงทำไม ฟาดไปหนึ่งทีตายซะยิงไฟเป็นหนึ่งดอกเยี่ยงเปลี่ยนสายฟ้าเฉย น้ำแข็งไป ได้ได้ท่านี้มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะท่าฟินิชถ้าสมัยภาค PSP นี่ผมเก็บเคลียร์ไปหมดแล้วนะอันนี้ต้องมานั่งเล่นใหม่อัดคลิปไปเยี่ยง ลงไหมฮะ ดูต่อเหลือน่าจะเหลือเฟสสุดท้ายไปยิงก่อนเลยรู้สึกสดชื่นไม่ได้ต้องเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วถึงโดดว่าเอาไม่เราเอไอไว้ติด ติด เสาใช่เจ้าชาย แล้วแล้วมันไม่คิดจะเดิน อ๋อ เดินมาลว กาดให้กาดให้แล้วระเบิดซะตรงไหนพาโดดไปตรงไหน มีไหมเนี่ยมันต้องพาโดด มัน อ๋อเหลือตัวหนึ่งอยู่ดีก็โผล่มาตรงนี้เฮ้ยพาโดดยัง เรียกยัง เนี่ยเจ้าชายเรียกแล้วปึ้งถล่มอะไปดูต่อ อ๋อไม่มีแล้วหรอนั้นมีของแน่ๆนั่นไงเพาะหนึ่งดอก โอ้ดัชาชุดล็อกใหม่ เนี่ย โอ้ผมเซ็งมากเลย เดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมอาทิตย์นี้ละมั้ง คุยกับใครไปเนี่ย เรียบร้อยครับลุยต่อ ต่อไปน่าจะบอสแล้ว ตอนแรกเดินมาไม่มีศัตรูอยู่นีก็มีศัตรูเฉยฟาดไปก่อนฟาดจนดอกอัพสกิลก่อนผสมได้ปะ ผสมได้แต่ว่ามันจะไม่เต็มนะ เฮ้ย ได้รองเท้าใหม่นี่ อ่าโอเค เปลี่ยนกันเปลี่ยนสกิลกันนะเราซื้อมาเยอะ นี่ฮะ โดดสูงขึ้นมั้งดูที่เจ้าฟินิชใหม่เป็นไงป้าจะเฉยเป็นเงินออกเป็นเงินตกออกมา ไปยาวๆรีบๆคลิปจะได้ไม่ยาวนะมียัดไปเตียงก่อนขอเงินหน่อยดีโอ้จอยนี่เนาะ ปวดหัวมันอยู่โบกไป ตัวนึง ิงไฟยัดเข้าไปแต่ว่ามันเป็นธาตุไฟเลยไม่เข้าเท่าไหร่ดินน้งแข่งยัดไปเอี่ยงไอ้ตรงนี้ตอนแรกมันมีกล่องไหมไม่แน่ใจอาจจะมีแต่ผมไม่ได้สำรวจไฮโบชันครับต้องแอบเดินเอียงๆนิดๆเพื่อให้มันขยับได้ เนี่ยผมจะเดินเอียงๆนิดๆมันจะขยับได้อยู่ถ้าเดินตรงเป๊บนี่ไม่ได้เลยจอยเสียอนาล็อกอนาล็อกเริ่มไปแล้วแต่ยังก็ต้องอัดไว้ก่อนไปเยี่ยงเลยเหมือนเหมือนเมื่อกี้ได้เวทาไปมาเก็บตังค์นิดนึงมีว่า เรื่องมนสายฟ้ามาไปผมว่าน่าจะผสมฮิวได้แล้วนะนั่นแกจริงด้วยเวลสามแล้วเดี๋ยวผสมฮิวกันนะ ให้เป็นฮิวขั้นสองกัน แล้วหรือเปล่าอ๋อมีทีมอยู่แล้วงั้นเอาท่าอื่นมาลองใช้ท่าดิเรื่องพอเลเวลหนึ่งอยู่มันจะไม่มีให้กดนะเรื่องไปไปก่อนไม่ตายด้วยฮะอ๋อ ท่านิมฟาเราติดหมื่นด้วยฮะ ไอ้นกเนี่ยตียากมันชอบบิน โดนปะโบไปเนี่ยมันบินแล้วมันยิงยากยิงไว โดนปะเนี่ยติดหินอีกลำบากลำบากเหลือเกิน ถ้าจะบินขนาดนี้ไปน่าจะใกล้ถึงบอสละ แมปต่อไปเดี๋ยวมั้งจำได้ว่าน่าจะสู้กับมังกรปะไป ลุยมเ破滅をもたらす雲よ空を覆い あの城を我が魔力で包むのだ答えろマスター・ゼアノートから何を聞いたどうやらお前は私を手伝ってくれないようだね。 だったら教えるわけにはいかないよテラがお前を手伝ったというのは本当か本当さテラは己の力に溺れて闇に落ちたんだざれ言思い知れ悪の力を สู้ยังไงวะจำไม่ได้ตียับไปก่อนนะอะไรก็ได้แล้วแต่ลบก่อนมันต้องมีท่าอะไรเกิดขึ้นแน่นอนป้าไปก่อนนะจังหวะนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงน้ำแข็งก่อนหิวได้ปะหิวคู่โอเคโอ้โหเราเราหนีไปตีตัวหนึ่งนะได้ได้ได้มันเรียกเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเจ้ชายเรียกเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคส่งเราไปโดดทีหัวหยุดสักทีเถอะไปตบยับตบยับฟาดเอ้าไม่ไหนวะเนี่ยฟาดไปก่อนครับยิงไฟยัดไปฟาดอีกที เดี๋ยวขอฮิวนะเดี๋ยวนี้ ภาคนี้มันฮิวมันไม่โดนเพื่อนเหรอ ถ้าเป็นพวกภาคสองนะ มันจะฮิว ฮิวโดนเพื่อนด้วยอยู่รอบบข้าง เรียกหรือเปล่า โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาเนี่ย โอเคติดดันเด้นั่นกดสี่เหลี่ยมรัวๆไปติดอันนี้ติดเจ้าชายช่วยแล้วทำไมมันไม่บินเลยอะรอบนี้เอาบินพูดถึงก็บินเลยฮะนิวอยู่ไหนวะนิว โอเคเดี๋ยวรอรอรอให้เจ้าชายเรียก เราเราโดดขึ้นหัว โอเค กลางหัวจ้า ตีกลางหัวเลยแหละปฟาดตรงเนี้ยยิงน้ำแข็ง ยิงเวทยิงทุกอย่าง ฟาดฟาดฟาดตรงเนี้ยตายเถอะ 誠の愛がお前を打ち滅ぼした私は愛なんて脆いものに滅ぼされたりしないよ闇の住人であるお前にはわからないだろう誠の愛を宿した光の心の強さが 何度挑もうとお前は光の心に勝てない覚えておくがいいお前たちのような光がある限り闇はついえぬ寺のように闇に飲まれ我が力となる者がまた現れるのさテラ闇に落ちたりしないよね เคครับ ได้คีย์เบ็ดใหม่มา ก็สำสำอันที่ เคครับก็จบไปพาร์ทหนึ่งนะครับ ก็สำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันสร้างคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ไปแล้วนะครับบาย